เนื้อหาในหัวข้อที่2นะคะจะเป็นเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมของผู้สูงอายุนะคะ ปัจจัยแรกที่เราต้องพูดถึงกันเลย ก็คือเรื่องของปัจจัยในตนเองของผู้สูงอายุค่ะมีทฤษฎีพัฒนาการนะคะ พูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าเป็นของอิริสันนะคะพูดไว้ว่า พัฒนาการของบุคคลวัยสูงอายุเนี่ยค่ะอยู่ในระดับขั้นที่ 8 แล้ว หมายถึงว่าถ้าบุคคลใดมีระยะผ่านการพัฒนาการในช่วงระยะเวลาแรกมาได้ เป็นอย่างดีประสบความสำเร็จในการผ่านพัฒนาการเหล่านั้นมา จะเข้าสู่ระยะที่ 8 นี้นะคะก็จะเป็นผู้สูงอายุที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของตัวเองการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ทางสังคมนะคะแล้วก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งที่ได้ผ่านมาในชีวิตก่อนหน้านะคะแล้วก็รู้สึกตัวเองมีคุณค่าที่จะทำสิ่งดีๆให้กับสังคม ต่อไปในอนาคตนะคะ แต่ในผู้สูงอายุที่ไม่สามารถผ่านระยะพัฒนาการในช่วงลำดับต้นมาก่อนหน้านี้ได้ ก็อาจจะพบเจอได้ว่าเป็นผู้สูงอายุที่ค่อนข้างจะสิ้นหวังท้อแท้ ไม่มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองที่ผ่านมา อาจจะเนื่องมาจากไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมา ปัจจัยในตัวเองตรงนี้นะคะ จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยค่ะที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีความสำเร็จในชีวิตเนี่ยค่ะสามารถที่จะอยู่เป็นหลักเป็นที่พึ่ง หรือว่ายังถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆให้ กับลูกหลานได้เป็นอย่างดี แต่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถผ่านพัฒนาการมาได้ตั้งแต่ในช่วงเวลาต้นที่เราคุยกันมาเนี่ยนะคะก็จะทำให้เป็นผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลค่ะ ปัจจัยถัดมาก็คือสมาชิกในครอบครัวนะคะสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุ ถือเป็นสังคมที่สำคัญที่สุดของผู้สูงอายุนะคะการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุนะคะขอให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวค่ะมีการปฏิบัติตนที่ด้วย เขาเรียกว่าด้วยความรักเอื้ออาทรความเข้าใจให้เกียรตินะคะกับผู้สูงอายุไม่ว่าอยู่ในภาวะปกติที่ท่านมีสุขภาพแข็งแรง หรือว่าในภาวะที่ท่านเจ็บป่วย เนื่องจากว่าสังคมของท่านจะเล็กลง อย่างที่เราได้คุยกันมาว่า บทบาททางสังคมของท่านไม่มีแล้วในสถานที่ทำงานเดิม ในกลุ่มคนที่ต้องเกษียณอายุการทำงานออกมานะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะสังคมของท่านเมื่อแคบลง ถ้าลูกหลานที่ปฏิบัติต่อท่านนะคะ มีความรักและดูแลเอาใจใส่ท่านเป็นอย่างดีก็จะทำให้ ท่านมีความสุขในชีวิตบ้านปลายได้นะคะถัดมานะคะเป็นปัจจัยของบุคคลค่ะ บุคคลอื่นๆ ได้แก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมรุ่น หรือเป็นเพื่อนบ้านนะคะ การที่สมาชิกในครอบครัวเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ ได้พบปะมีกิจกรรมทางสังคมกับบุคคลในวัยเดียวกันนะคะ ท่านจะมีความสุขและสดชื่นขึ้นค่ะ เนื่องจากว่าท่านได้มีการแลกเปลี่ยนความสุข ความทุกข์รวมถึงเรื่องราวในอดีต ที่อยู่ในร่วมวัยเดียวกันนะคะ และในบางท่านนะคะ บางกลุ่มท่านอาจจะมีลักษณะของการที่ร่วมกันไปท่องเที่ยวนอกพื้นที่นะคะ รวมถึงเรื่องของการไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน สิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขเพิ่มมากขึ้นค่ะ ลำดับถัดมานะคะ ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเทคโนโลยี ถามว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบันนะคะมีผลอย่างไรต่อผู้สูงอายุบ้าง จะต้องตอบเลยว่าจากการที่เราได้พบเห็นการใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน หรือสังคมออนไลน์ เราก็จะทำให้พบว่าได้ว่า ผู้สูงอายุในปัจจุบันนี้นะคะ ท่านก็สามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี มันก็อาจจะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียในคราวเดียวกันเนื่องจากว่าข้อดีก็คือท่านมีเพื่อนกลุ่มใหม่ ท่านจะมีกิจกรรมในตอนเช้าลุกขึ้นมาส่งรูป ส่งสติกเกอร์ผ่านกลุ่มไลน์ของท่าน แต่ว่าสิ่งที่จะสุ่มเสี่ยงเกิดขึ้น มาก็คือท่านอาจจะพบปะกับผู้คนใหม่ๆ ซึ่งอาจจะนำไปซึ่งทำให้ท่านเป็นเหยื่อของการมีอาชญากรรมทางสังคมเกิดขึ้น ลูกหลานเองก็ต้องให้ความระมัดระวังในจุดนี้ เนื่องจากว่าลูกหลานเองก็มีสังคมของลูกหลานในการที่ใช้มีโลกส่วนตัวอยู่กับโทรศัพท์มือถือหรือว่าสื่อต่างๆนะคะ โดยที่ ตอนนี้เราได้ยินคำว่าสังคมก้มหน้า เพราะฉะนั้นสังคมก้มหน้าไม่ใช่รูปแบบของสังคมที่ดี เนื่องจากว่าไม่มีการปฏิสัมพันธ์ด้วยระหว่างคนกับคนใจกับใจนะคะ เพราะฉะนั้นต้องให้การดูแลในเรื่องเหล่านี้ แต่ว่าก็ยังมีเทคโนโลยีที่ดีๆ เกิดขึ้นในสังคมเรา โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน ทำให้อายุไขของประชาชน มีอายุยืนขึ้นนะคะ เนื่องจากว่าสามารถที่จะชะลอเวลาที่จะมีการดูแลรักษาได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ